แต่สาวนาปังสุมาสงก่หอมหอมเทยเกี่ยวเกี่ยวเลยตัวคิดจังนะกำนวยนะเสร็จนาสงก่หอมทอมเตะไปมาเลยอนุนงเป็นจะป่านี่ตั้มเย็นนอนเกนินจานี่นะจานฮาลินะดองซานสูจิตนจางไปยินโจกมาอีเดย์มามาอสางเป็นลูกฮิกเกย์มีอาดิเงินจงเกนทำเกดิสตริกเป็นกวนของขากตันยมจีเลย เดนไอเกนเกนอิมินัมปีเตอีที่อิจิสังกัมฟลา มาไกปีป่าอินกุ้มลีซุงวิลลงคากตันหลายนะหิโมกันก็เกนโนปะตูนินนังอีดินมุนยูเอสอันนัตุนานะดินมุนปันนี่นะฮีซงอินโจกมานะดินมุนปันนะฮีซงอินเบียงนะสวนะดินมุนปันนะฮีซงอินฮีอังเปียนเขียนนาสมสักลินิกุมากุมาสมสักลินลายอังเปียงเขียฮีอัทุบุลปีเตซีกสันอินชิน national day นะจิตจดิงเฮียง zomi national day na chi zari hiam chi pen nang i hensan na you have the right achi mang mata self determination tunga kinga abe à, sa hunin wai wai ve ni o aki bang hi ve ang o ichi manin koi changa minamin igamin ham phat na nga hiam chi pen thu ngai sun thei te en ngai sun ta he ma tu ni zomi nam ne ina hit chua pil na omi tua chi bangin atuam tuakin bol ding akisam hi achi kahi keya bol lo apamo na thu omniam chi lampan enkik leng thul sa banga aikal us banga eitang ir bol khom mani na ikio thehia mole zing vai hom khom thehia equal vai iva inom na da na vai hom khom thehia ki bom khom thehia eile ya ring e self determination eitang ki thu tuakin zing vai equal to vai i hom khop chiang amau te sang ai kele adia ken typical kai te bang ma ki not zo ma ki zang zo hi chi pen tampi tak kamu na omi gen te na pakena indianapolis a china ki chinwa mi sangam te mi mal tu som ni bang pha ai zongin kwan us e ki vai pok zia le tunia ingim na bulpi khada hi khala khat ki mel chai ding ki huai ding ki eat ding tua chai na tua hi chai na ding ena อีลวงเก็บผามเด้งอิจิมาบ้านเตเป็นก็เกมตักเตะอมิดกาวซะต้องเห็นองเองเห็นองอาซาซาต้องเห็นอมมอกชุนคอมมิวนิตี้ลีดเดอร์สเตตก็กี่หงนะอ๋อจงมีเตฮิซาอานักกิทุตัวนาเละมินามาดิ่งเนะนักกิผมขันนาเป็นคงเงตเตดิ่งตั้มมามาเององจิวไว้เจียง kunina idin munne tu khang hun to kitwa in chin national dam day chi pul se se lo hi adia ken us gamazong kisam ke kol gamazong kisam nai ke kol gam ki vai pok zia azong tulian lai ken eki thu khwal saka i e bol khop hangin a neu no khat district chang na ngon zong ham phan nang khang ma do dun chin bi ne ki chi sunga e ki in tek tang sakena à vài cái hôm sau cái ở cái bằng như về họ ít chỉ hàng in ít hàng lắm khem mấy tàng khem tả tàng nái luôn dâu gầm ít chỉ phật điệp từng hi cái kia nó bảo tua isang gầm tế amao pam bay ni in cái bò non cái ni ai chỉ hiệp dâu mi năm niệm pian khen na ipui pa ten mà khom pi bột amao to dùng lên mà thu khom mà hàng ấy vô khai khom mà hàng ấy อิจฉาเจียงอินะฟลามามากายเตเตดิมังจะอินะอุปยิงเซมหลมากายงเซมหลไว้ฟลามปนาทุกกิเคนสไรจังฟลามเตดิมตันรังปนาอัมอไปเต็งมาอจฉากีกวนอมาวาดีงะอมาเบกแมนหายหอมทีไว้อิทุกเคนสนามุนเป็นฟลามอฮิเจียงอินะฟลามเตด่านมาอินะฟลามเตนองเตลเขียดโลกนาดีงอินที่ tu tây a te dim á, zang a ki vai pok zia ding amao zia le tong bang ina khung ni ki chi tuan lo wai toi te tu ni in zong nang le mi năm minam ni ibola le nang le nang in self determination khen sát thei na nei lo hi tế chi tua ka thu pi thum na hi ka thu pi li na a man phan na ali na ฮีโซมินัมนี่เป็นอัตักตะกินมินัมวายฮิพเดียไอ้เกล็ดกำวายไอ้เกล็ดกิวกนวายเห็นเดน่ากางเกนฟลามบันชัวกิบอลกิตักตะกิจใจอามาวาดิงโอ้ตัวนี้นะถูกเข็นสัตว์เข็นตาที่มังกรงเตอีห้องงนา ทุกคนต้องไปขึ้นตาจีนน่าอมคงเทนอนหรอกอมคงดิ้งให้เทนอนหรอกอาหารเป็น สมยาเลียดกูมามาสละอเบยดานมาอินขัดอินข้อสุงควาเลตีไวมินำไวอมากายดิ่งกีไวพวกเสียอัทักอะคุนหลบฮามโมอหิมันินอามาอุมาตัวลายอมากายเต็งมาอโกลกัำตอกิจอมินเบลปาที่ตัวมตัวมินกิจอมฮันจินกิเตลมาองบอลกิโลฮามโดิโมครีซีด้านมาอินะกิเตลองบอลฮีกุนสมมาเลชุมมายากิเตลมาซาเป็น่จุดจินดงสนีนะ som nga lên đi, tua muna zo gam ki ma kai zia ding in ama kai den tang pi na ong te lu hi ama ma ina abe sa ki uk na de lo na le vok khai na ane hi tak te hi teng ei ta won hi ei chi ong la ki ku tunin zo mi nam ni kum som sagi le ni ching tai online qua social media khong à ปอยกีบอลินนับปอยบอลตงุตโตมันนะเฮียมจินอกวีผ่านอ้อมจากขัดไม่นะปอลขัดนะเอ็นจะเช้งเมนส่งทุปีมาหีมาตัเอ็นล้ำขัดปันฮีอามาอีมันพัดนัติงเป็นเทลวาอิจาดิงเป็นป้าไม่สเลวเลวไกฮีเจมินำยังเปียนเขียดมันอินะอามันพันนาอบุลปีอนุนงเปกเกนนกอินนังละเกยินเจมินำนี่ปอยอีคามขิดเจียง อาเอตุงาบังหมอบวกมีมจีเป็นอีพอกลพมฟลามปันินตริมาตุนจังอโมอบวกุอาจิงจังทวินะปล่อยบอนอนโลโลกวนนอนโลอาเสพติงเตงุเซมปะตั้งตั้งฮีหลายไปยันเย็นนี่จะเล่นโซมีต่างปีต่างตายนกำเละไม่น้ำควาเละตุยสังกำไลายสมขัดเขาอขัดตุยขัด ไม่น้ำขัดหีนาโต gam le minam vai te gam le minam chu te van ta sai ta ai ke le hi gam le minam ma ban vai te pota khole tui vai te hom ta mi mal ai tom din mun te pen mi mal a ding in sem ai ke le in quan sung vai ding te in quan sung le vela sem bele phung vai te bele phung chang to ki kum hi ki vai pak ja adol adol ina mo puak la hi นังเล็กอีนปุยป้าไอ้สุขสพงอเตกขังอมดิ่งเฮียงขังนงทรงอมดิ่งเฮียงตัวเตมาอินะตาวันเล่หมอกใงเลฮียงจีเป็นตัวนี้นะทรงมีนำนี้นะอาชักกินเกนนัามิงอมังไลนะ taking power over the state ไอ้เกล taking power over the sovereignty of the people by the people อามิปีมามาเอนะตัวทุนเอนะอัลลานังเล็กยินตัวนี้ทรงมีนำนี้องเตียนเขียนนาเป็น hi panin den chak ichi tawon anei hi te chi pen ala ding ina ang pai boy kham kom le mo wa ala hi hang taking responsibility of the society taking responsibility of the community taking responsibility of the community performing civic duties ไอเกลเลฮิตงา US citizen อภิคินตัมปีตักอมนีน American citizen นสวาดีงาเลนัดเชโลมาพมอทูนาจุยโลอพมอทูนาเปียกโลอพมอ t ก x ์จีเติงอากิจิยามาขัดขัดขัดขัดนักกิจยามานัดเชเลเชโลนางอนเชสองบอลวินตัวตุ้งปนินะนาอนาเล American citizen อัสนสวาดีมาบังอิน zomi น a ฮีอา zomi ้ำ m n i p o น na ขามาเล่ ตัวนขวาเลตุยอาดิงานน้ำหมอกวกเป็นตุเนียโจมินควันอกมามามายเตบังไปนะน่าหลากโลกพมยีจีเป็นโจมินอำนนีมันพัฒนาเลียนไปฮีกะลุงฮิโมขราโปอลขัดินตัวเลยโจมินอำนนีอันนี้มอจินทุปีสลงในเลยทูเบกมอจินอาทูเลอันนี้เป็นอังเข็นดีงนะเอมิปิลลักหลอปอลขัดินองฮันจำแล้วแล้วใช่ไอ้เกลเลยนั่งโจมีโจมีจิตันตันจินเกบัง ที่แต่งากุมคราขัดเวน้องหมูเกี้ยวเกี้ยวหิดินตุนายกุมชุมบังมโลจนี่นะอ่าอัมอามีอะอีริเกจนะอามินอามินเบกอีริแต่องจีสงอมเทอาเกเลนังเป็นจงมีอินนะฮิเลสิงอมนะฮิอัมหิงอมนะฮิอัมจิบังมัตต์ุขังโงนะอปิลลักหลอกทูบุลตักตักอาชัยคลโลปอลคาเดนตัวกำมาลงสังเทฮิมุนะเกยเป็นกามินโกซอมคุเป็นโกซอมคุเป็นกามินินอัตวามาฮิปามาอักกิโกยเยเกโกซอมคุบงกิจิอาเลฮิปามาฮิปา กงสมคบในเลยเกนงฮิปานาอีหลบพามอไอฮิปานาอีด่าเลกงสมคบไอในตัวมาบังอาจงมีนาอีด่าเลอามีจงไอที่ปะพอลขันเลวเลวเองเฮียติงามีจิมอไอเกเลมีดงตัวขัดอ่ามีมาลขัดมาต่อจงมีขัดสุงาขัดเอ็นตัวเป็นอีโจโลอ่าอีโจโลควาโจโลวานโจโลนัปีจินโจมีนาจิกันกันอามีชุบปีโจฮิโลเฮียมเจนาอุเนียงเงจงก็ฮิอามีจงชุบปีมาฮี พีกี่ปอนะเลยขาเลยตุกี่ปอนะแต่มีน้ำบุปินอามีมาลกิมีนาองวานโซโลขัดิงฮีไอ้ทรงเงินโซมีก็อีดมันเองฮีอามีมาลขัดไปกี่ลูกมีน้ำบุปิีไอ้ทิ้งตัวไอเตโซมีเตอินะฮีขอเลยตุกี่ปอนะแต่อะอีปันนาอาทรงทำกิจกรรมหอมชอบขดิงทุกสายยังพันนั่นเลวๆขนาดยะอีเสียงปีเตเสียเตตุจึงเตอิน จร่งวันนี่ตาไาอ่ะอีกสัปนาเตอิสยาเตนงวานสงสมามาเล้วไกลไปเก็บังตัวเตภาษาเนี่ยทุบมาเป็นสังสยามินอิมินัมบุปีตกิสัยเตอิมินัมบุปีกิปอนะอิมินัมบุปีไวต์ต่อไวอินหอมคอมนี่คุณเลตุยไวเตคุณเลตุีบุปีต่อหอมคอมนี่ตัวฮิเล่จะมินัมนี่อาชุปีนาองตักสวกดิงฮีจะมินัมนี่อบานตั้มปีตะเกียนดิงอมนาเวนตูน อีกำตอนยูเอสเบกเกนัอีกำเป็นเลงฮ่วนเราเป็นกิตเตอลมตัวเตี้ยส่งฮีโจมิน้ำหนีทูอามันพัฒนาตุนต้นนะอาซิกสันโจกำมักายอิเตลเทคในดิ่งเินตัวเป็นฮีตุนุงอนุนุงเป็นในนากระชุกเนียนละกระเกินเคลมเลงมาสกุลละกระเกินนบทุบุลปีฮีทุลีเป็นโจมิน้ำหนีอโบลฮิโลวินโจมิน้ำหนีปอยอาขามอีมันเนี่ยนะอันนี้เลียนเงินปอยอาขามาซานเีินโบเลอัดโดนอีดีงา อีดดนอ่าอปอยขามาจิงจังอินอาเคกเลยอ่าท้ายอ่ะไม้อะสนินจังอีโบจงอินฮีโซมินันนี่อามันพันนา the value of Zomi National Day เป็นอิลุงซิมสุงะเกมจึงอินตักสวกสกินะองตุงนิกุมสุงิตะเลไม้ละมะโจม i เตกิบตะกินดิ่งอินอีขันตกเซมเซมนาดิ่งอินอนุตาเปเซียนชุพังเปียเฮลาอิสยาเตขปีตุขปีตุยปีเตควาเลตุยนูเลปาคนุ